พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอน เอมิเบส ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะจุลินทรีย์ครับ ซึ่งจุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ และยังเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศค่ะ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย สวทช ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์จัดทำฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน หรือเอมิเบสเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมข้อมูลของจุลินทรีย์ ที่ค้นพบในอาเซียนไว้มากกว่า 30,000ชนิด ครอบคลุมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ข้อมูลพันธุกรรมระดับยีน จีโนม และไมโครไบโอม และบริการของศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ในอาเซียน ฐาน a m ม b a s e มีเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลพันธุกรรม ของสายพันธุ์จุลินทรีย์ข้อมูลไมโครไบโอม และการแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟไว้ด้วยทำให้นักวิจัยเข้าถึงแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ของอาเซียนได้สะดวกวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000